คูณแปดไปหมักไอยดอกนี้ ถือว่าเบาอยู่เลยถือว่าเบาอยู่ กูซื้อไปเท่าไหร่วะ ซื้อไปเท่าไหร่วะเพื่อนทำไม่ได้นะสองร้อยห้าสิบบางเกมนี้เอาหน่อยพี่ชายเอาหน่อย โอ้โห รู้สึกว่าวันนี้เน็ตจะไม่ค่อยดีนะเพื่อนแม่งหมุนค่อนข้างนานอยู่นะครับผมคูณสิบเอ็ดแตก็ดบาทมึงเอามาทำไมวะเนี่ย ฮ้ยดูดิมันหมุนข้างหน้านผมว่าเด็ดมันไม่ค่อยดีนะเฮ้ยสเก็ตเตอร์สามตัวเสียดายว่ะหรือว่าจะฟรีในฟรีซะหน่อย โอ้โหแม่งตรงเก็บตัวคูณแล้วไม่แตกชัดๆเลยสปินสุดท้ายแล้วเนี่ย เฮ้ย เอาดี โอ้โหนั่นไงเลียมกันนะเม่นะ เรียบร้อยครับผม มันเล่นผมจะได้แต่ 60 บาท กูซื้อไป 200กว่าบาทเลยเช็ดเคโอ้โหเซ็งเลยเซ็งเป็ดเลยครับผม จัดกันต่อเลยแล้วกันไม่ไม่รอช้าไม่รีรอนะ ถึงดอกเมื่อกี้จะไม่แตกดอกนี้ก็าจจะแตกก็ได้ใครจะไปรู้ ลองดูลองดูว่าผอกมาจัไป ดีๆนะเออเคด้วยมาถึงก็เคด้วยเลยนะแปลว่าไงตัวคูณมีบ้างเนี่ยตัวคูณเนี่ยเออวายเข้าต่อไปไงเฮ้ยกูขอตัวคูณหน่อยเนี่ย พอแต่มึงก็ไม่มีตัวคูณให้กูเนี่ยโอ้โหพอแต่แม่งก็ไม่มีตัวคูณ พอมีตัวคูณแม่งก็ไม่แตกกวนตีนชาติ ช็ดโคกเอ้ย ไม่ได้เรื่อง ไม่ได้เหล่าแล้วเพื่อนไม่ได้เรื่อง ไม่ได้เหล่าแล้วผม ส่งโคตรเน่าเลยนะจังหวะนี้นะดูดิเนี่ยพอมันไม่มีตัวคุณแม่งแตกเอาแตกเอาอะไรของมันวะเนี่ยกูเซ็งว่ะนี่อ่ะตัวคุณเพิ่งมาเช็ดโคเออคุณแปดแม่งเพิ่งมา กูแตกไปกี่ดอกแล้วเพื่อนดูดูดู พอแตกเบาๆในตัวคุมมาเต็มเลยเมื่อดูนะ คูณสิบเอ็ดมับเข้าไปโอ้โหเหมือนในดอกเมื่อกี้เลยสิบเอ็ดบาทเนี่ยมันก็มาทำไม เดี๋ยวพอคูณสิบขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันไม่แตกผมละเพื่อนดูเลย รอดูเลยนะผม นั่นไงกูว่าแล้วคูณสิบสี่แล้วนะมา จะเป็นสุดท้ายไลยดูดิคูณสิบสี่เนี่ยว่าไง แตกไหมเอ้ยได้อยู่วะได้อยู่ดอกสูนสองหะมึงเอามาทำไม เออนิดนึงก็ยังดีมานิดนึงก็ยังดี ดีกว่าไม่ได้เลยเลยวะ โหไปเจอช่องแรกเสียดายว่ะ โอ้โห สามเมื่นบาทแต่ไป 93 บาทก็ซื้อไป 200ฉันคิดเลือจัดเลยไม่ไม่ไหวว่าเบ็ดห้าเนี่ยเบ็ดสามพอแล้วกันมา โอ้โห ไม่พอ หมุนมือเบาๆไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนนะ แก้เคล็ดไปก่อนขอนะฮะถ้านผู้นมคนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในมินที่ปัะหมูดเอาไว้ได้เลยนะครับผม สมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะเมื่อนะจัดไป สล็อตพีจีเมื่อช่วงนี้สล็อตพีจีมาแรงอยู่ละขอดีๆนะเบ็ดสามนะขอดีๆสักหน่อยหนึ่งมา อุ้ยนี่ไงฟรีเฉยเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหพอขอดีๆปุ๊บฟรีมาเฉยเลยอย่างนี้ก็สวยแย่แจ่มดิครับผมมาในในฟรีก็มาแล้วในฟรีก็ขอจมแจมแหลมๆแล้วกันนะครับ ว่ายังไงดี ต่อชีวิตให้ผมหน่อย ตัวคูณมาแล้วว่าตัวคูณมาแล้วว่าคูณสิบสามใบ ดอกนี้ ตัวคูณมาแต่ไม่แต่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อนะนี่หูยตัวคูณจังนับเลยคูณสามสิบแล้วเช็ดเคว่ายังไงกันล่ะครับเนี่ยคูณสามสิบแล้วก็ต้องตรงต้องแตกกันบ้างแล้วหรือเปล่า ยังไงดีเออ ดอกแรกมาแล้วเว้ยจังหวะนี้เราไปยังไงกันต่อไหลหรือเปล่าผม ไหลหรือเปล่าเอ้ยไหลซะด้วยว่ะแล้วมันไหลซะด้วยนะไปยังไงกันต่อดีจังหวะนี้ครับผมมา ขอจำแจมขอแหลมแหลมเพื่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่วะก้อนใหญ่ก้อนโตไปแปดสิบเอ็ดบาทผมเป็ดสามไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะเมื่อนนะอันนี้ของฟรีของฟรีไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเมื่อนจัดไปอย่างน้อยขอทุนห้าร้อยกูคืนเนี่ยดีมาขอทุนห้าร้อยกูคืนเนี่ยดีวะดอกนี้ไปสิบาทว่าว้ามันมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเพื่อนมันมาแล้วเว้ยนี่ตัวคูณใหม่แล้วชิดที่แต่ตะเบนสุดท้ายแล้วมึงงัดใหม่เนี่ย แตกไปทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเออถือว่ายังคืน่าอยู่โหเบ็ดสามแตกเดียวเบ็ดห้านะนะฟรีเนี่ยมาไหนแก้มือเบ็ดห้ากันสักหน่อยแล้วกันมา พอดีเลยมา จัดไปครับผม รอบนี้ไม่เตะก็ไม่รู้โอ้โหสเก็ตเตอร์กี่ตัวนะหกตัวเลยเหรอสเก็ตเตอร์หกตัวเลยนะรอบนี้นะถ้ารอบนี้ไม่เตะก็น่าจะหมดตูดกันแล้วนะเมื่อนะลองดูครับผมลองดูมา วยวายสวยไปไงต่อไหลไหมเพื่อน ตัวคูณมาวะมาปลายดอกนี้ ยังไงกันต่อดีโอ้ตัวคูณเยอะอีกแล้วเพื่อน ตัวคูณเยอะอีกแล้วนะ ตัวคูณเยอะอีกแล้วแต่ไม่แถมมันก็ไม่เท่านั้นนะ ขอแตกแตงหน่อยเพื่อนโอ้โหมาแจช่องสามเจ๊เข้มันหายไปไหนเนี่ยเสียดาย คูณเลยดูตัวคูณเลยดูตัวคูณคูณยี่สิบไปแล้วอ่ะเหลือเจ็ดสปินนะเยอะอยู่นะเพื่อนถือว่าได้อยู่ ถือว่ายังได้อยู่หรือเปล่ายังไงดีเอ้ยเมื่อกี้ตัวตัวคูณแต่ไม่แตะให้กูก็ไม่ได้นะเจ็ดสปินหกสปินเนี่ยมาเอาหน่อยคูณ32 แล้วนะเมื่อนะ แต่ยังไม่แตกเลยเออปาเจมาแล้วดอกนี้เออมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวมันไปไงต่อไหลหรือเปล่ายังไงดีไหลหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหลไม่เป็นไรยังไงก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่นะเอาหกสิบบาทไปจับไปดิมา ขอแจมแจมขอแหลมแหลมเมื่อนสองสปินสุดท้าย โอ้โห ตัวคูณคูณจะคูณสี่สิบแล้วนะเนี่ยจะคูณสี่สิบแล้วนะเนี่ยเกินบุยมุยสปินสุดท้ายแล้วเมื่อนกับตัวคูณสี่สิบเอ็ดนะลุ้นชิบหายเลย ขอเทวะขอเทวะสปินสุดท้ายเนี่ยเออยังได้อยู่โอ้โหแล้วดูตัวคูณแล้วดูตัวคูณ มันเข้าเมื่อนเจ๊เก้ช่องสองไหมช่องสองช่องสองไหลเปล่า ยังไงไหลซะด้วยแล้วมันไหลซะด้วยไงประเด็นอ่ะโอ้โหไปต่อถุงมือถุงมือจ้องได้ถุงมือถุงมือตัวคูณโคตรเยอะเลยถุงมือโอ้โหถุงมือไม่มีแต่คูณห้าสิบแปดมาเพราะว่าไปดอนอีกเก้าก้อนใหญ่ก้อนโตนะยังก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่นะผมซุปเปอร์็นการเป็นสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเช็ดเค้คืนทุนว่ะคืนทุนก็ยังดีนะครับ ผมแต่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทเช็ดเค้